สีแดงมั้งเข้าอีกแล้วสีแดงสีแดงชนะไปแล้วนะพี่เกสแพ้แล้วพี่เกสอยู่สีเขียวน้องจังการชนะน้องจังการอยู่สีแดง ดูกันยิงลูกโทษครับระหว่างสีแดงกับสีเขียว สีเขียวต่อไปสีแดงมั่งเย้ไม่เข้า สีเขียวเป็นน้องผู้หญิงมั่งเข้าไม่เออ ไม่เข้าเหมือนกันมาดูสีแดงไหมทีนี้ ไปแล้วค่ะจะอิดมั่งอิดมั่งทำไมมาดูอิดยิงข้าวเปล่าไม่ค่ะ ข้าวเอ่ยสีเขียวสีแดงสีเหลืองสีน้ำเงินมิกซี่มิกซี่ไปกันมิกซี่ไม่ถึงสิและก็เอาเส้นชายไปแล้วสีเหลืองสีเหลืองสีแดงมาดูไอด้ากัน ระวังเฉยๆไปละ มาดูมัธยมกันค่ะปล่อยตัวมาแล้วครับดี๋ยวร้อยเมตรมาได้ดีนะมาเลยมาแล้วเลยตีแล้วแด้ที้ได้ตีมือชิงแล้วไปไป้รียร้อยเรามาดูสองทีที่ว่ากันจะกท้าที่หนึ่งและเป็นสีสีอะไรคะแต่น้ำเงินเนี่ยได้ที่สามเออกลัวเล่นไม่เป็นการเชียร์ดีกว่า ไปเข้าก่อนครับไปเข้าก่อนอ่ะเขียวแดงเขียวชนะน้ำเงินเธออ่าเพลงไม่มาเต้นก่อนเต้นรอ เต้นลมเต้นแรงไปก่อนดีดูดูดูดูน้องปอสองสีเหลืองนี่แน่ไม่มีเพลงดูก็เต้นได้เหมือนกันนี่นี่นี่ค่ะสุดยอด啊 อ่ะดีดีท่าที่คุณครู่มีณาจะเป็นลมลงกูจะเป็นลมกูจะเป็นลม มันไง ไม่ใช่ท่านอนนี่มันมันไงลูกมันไงกป็นอย่างนั้นเส้นเหมือนคนปวด เขียวมาแล้วครับดาวโรเฟรมสีนกนะครับสีแดงสีดพุทธล่าลุนเขียวสีแดงแค่พุธเขียวเหรอสีแดงกับสีเหลืองใช้บังเ นกไหมครับไม่แค่แค่ดึงชักขยเอาดึงชักขยะแล้วยังไงม้วนยังไงเนี่ย แข่งกับไอ้เขาชนะชนะไหมครับ อยากดึงเซเยอะแบบอยายายาไปครับทุกคน กลับบ้านแล้วครับ กลับบ้านแล้วครับบ๊ายบายมาดูคู่ชิงชนะเลิศนะคะ สีแดงกับสีเขียว พี่เจ๊กันพี่เจ๊ทำอะไร เริ่มแล้วนะ